ประโยค Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à notre magasin de souvenirs. แปลว่า สวัสดีค่ะคุณผู้หญิง สวัสดีค่ะคุณผู้ชาย วัฒนธรรมฝรั่งเศสเมื่อมีผู้หญิงกับผู้ชาย จะนิยมเริ่มที่ผู้หญิงก่อน ในกรณีนี้จึงทักทายนักท่องเที่ยวผู้หญิงก่อน จากนั้นจึงทักทายนักท่องเที่ยวผู้ชาย การใช้คำว่าค่เพียงอย่างเดียวจึงไม่เหมาะสม เพราะเท่ากับพูดกับทั้งสองคนคำว่า bienvenue ในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าการต้อนรับ เมื่อนำมาใช้ประโยคที่มุ่งกล่าวต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่เข้าร้าน จะเท่ากับคำว่า ยินดีต้อนรับ ในภาษาไทยซึ่งเป็นคำกริยา ในภาษาไทยจึงแปลว่าร้านขายของเรายินดีต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั้งสองคนกล่าวสวัสดีพร้อมกันว่า Bonjour madame ซึ่งแปลว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ